สำหรับประโยค lalu apa itu sebuah tas yang berisi 300 gram k o k a i n แปลว่า ถ้าเช่นนั้น นั่นเป็นอะไร ถุงโคเคน 300 กรัมจากกระเป๋าเป้ของคุณคำว่า lalu แปลว่า ถ้าเช่นนั้น จากนั้นคำว่า apa แปลว่า อะไรคำว่า itu แปลว่า นั่นคำว่า sebuah แปลว่า ในที่นี้แปลว่า หนึ่งคำว่าต a s แปลว่า ถุงคำว่า อย่าง เป็นคำเชื่อม แปลว่า ซึ่ง นั้น หรือ แปลว่าอันไหน สิ่งไหน เมื่อใช้นำหน้าคำนามคำว่า berisi แปลว่า บรรจุคำว่า gram แปลว่า กรัมคำว่า cocaine แปลว่า โคเคน สำหรับประโยค tidak mungkin แปลว่า เป็นไปไม่ได้ คำว่า tidak แปลว่าไม่ คำว่า mungkin แปลว่า เป็นไปได้ borgol แปลว่า ใส่กุญแจมือเขา คำว่า borgol แปลว่า ใส่กุญแจมือคำว่า dia แปลว่า เขา